ในสังคมปัจจุบันคนพิการจำนวนมาก แม้จะได้รับการฝึกฝนด้านอาชีพมาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้อย่างสมบูรณ์ เห็นได้จากสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงาน และไม่มีการจ้างงานต่อ หรือนายจ้างส่วนใหญ่มองถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือแม้แต่การประกอบอาชีพอิสระของคนพิการเอง เรามาดูกันว่า สิ่งเหล่านี้จะมีสิทธิอะไรบ้าง ที่คนพิการจำเป็นต้องทราบ ที่บริษัทหรือว่าสถานประกอบการต่าง ๆที่มีคนงานร้อยคนนะก็ต้องจ้างคนพิการหนึ่งคน ยากลำบากไหม มันจะต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายหรือเปล่า ในงานที่ผมดูแลก็จะเป็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อมาสนับสนุนการทำงานของมูลนิธินะครับในงานที่เราทำอยู่นั้นก็มีเรื่องของคอนเซนเตอร์เบเกอรี่แล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เรากำลังพัฒนาเช่นเรื่องของการติวเตอร์ให้กับน้องๆ นะหรือว่างานที่เกี่ยวกับการผลิต สินค้าต่างๆนะเพื่อที่จะสร้างรายได้นะมาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ คือเนื่องจากในปัจจุบันนี้นะกฎหมายของบ้านเราเนี่ยนะก็พยายามที่จะส่งเสริม แล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนพิการ โดยเฉพาะมาตรา 33นะก็จะเป็นการที่เขาเรียกว่า โคต้านะในกรณีที่บริษัทหรือว่าสถานประกอบการต่างๆที่มีคนงานร้อยคนนะก็ต้องจ้างคนพิการหนึ่งคน อันนี้ก็คือบังคับในมาตรา 33 ทีนี้ในกรณีที่ บริษัทหรือว่าสถานประกอบการไม่สามารถที่จะจ้างคนพิการได้นะก็มีมาตรา34 ก็คือการส่งเงินเข้ากองทุนนะถ้าสถานประกอบการนะไม่มีความประสงค์ที่จะส่งเงินเข้ากองทุนนะก็อาจจะเลือกใช้มาตรา 35 มาตรา 35 ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้สถานประกอบการได้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาและก็ส่งเสริมอาชีพ ให้กับคนพิการ เช่นนะสถานประกอบการมีสถานที่นะก็จะให้คนพิการใช้สถานที่ในการขายสินค้า สถานประกอบการมีความสนใจที่อยากจะรับคนพิการเข้าไปทำงาน แต่คนพิการยังไม่พร้อมนะก็อาจจะจัดฝึกอบรม นะอาจจะฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ในสถานประกอบการเองนะหรืออาจจะจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนะโดยที่จัดนอกสถานประกอบการ หรืออาจจะให้องค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้และชำนาญในเรื่องของการฝึกอาชีพ พัฒนาศักยภาพให้คนพิการ เป็นคนดำเนินการให้ก็ได้ มาตรา35อีกอันนึงก็คือเรื่องของการ ให้สัมปทาน บางบริษัทอาจจะมีสินค้ามีอย่างบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสื่อเรื่องของรายการโทรทัศน์ อาจจะให้เวลานะกับคนพิการนะไปจัดรายการหรืออะไรทำนองนี้ก็ถือว่าเป็นการให้สัมปทานอย่างหนึ่งออนอกจากนั้นแล้วนะก็มีเรื่องของการล่ามภาษามือ นะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรา 35นะก็คือถ้าบริษัทนั้นจ้างคนหนูหนวกมาทำงานนะในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดก็สามารถที่จะจ้างคนจ้างล่ามภาษามือได้ หรือการให้การช่วยเหลืออื่นใดนะบริษัทนะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะแต่ก็ต้องทำเรื่องของคนพิการ ก็อาจจะมีแนวคิดนะ ส่งเสริมให้คนพิการโดยการช่วยเหลือ เช่น แต่การช่วยเหลือนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพ บริษัทอาจจะทำเรื่องของตัดเย็บเสื้อผ้านะก็อาจจะส่งเสริมให้คนพิการเอาเสื้อผ้าไป เอาจักเย็บผ้าไป ก็ให้คนพิการตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้น หรือบางบริษัทอาจจะสนใจเรื่องของทำตู้น้ำหยอดเหรียญทำไอ้โทรศัพท์ ที่เติมเงินตู้โทรศัพท์เติมเงินอะไรเงี้ย ก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลืออื่นใดในลักษณะแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา 33 34 35 หากเราได้รู้แบบนี้ก็จะทำให้คนพิการได้เข้าถึงการประกอบอาชีพมากขึ้น มีทางเลือกในการสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน